Que mi o oh me, mi que mi me, oh me, mi o mi que oh me, na na mi o mi que que o mi me, na na oh o mi me, mi que mi o mi me, mi que na me, na me, oh me, mi na oh me, oh me, oh na oh มีมีออวยออวออควมีออโอมีมีควดมีมีออมีมีออมีควออมีนานามีออมีควดควดออมีมีนานาออออมีมีมีควดมีออมีมีมีควดนา me, oh me, me, na, oh me, oh me, oh now, oh na, na, me, me, que, oh me, me, oh, que, oh, que, oh, oh, na, que, oh, me, que, me, na, que, que, me. ควมีโอมีมีควมีมีโอมีมีโอมีควโอมีนานามีโอมีควควโอมีมีนานาโอโอมีมีมีควมีโอมีมีมีควนามีนามีโอมีมีนาโอมีโอมีโอนา 저지랑 바비를 감지 볶은 게 아란 만매군